ปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา เจ้าของแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกรุ่นเฟเธอร์เวทพร้อมแล้วที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรก กับรูเบนวานาคาเน่ผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ 5 ชาวอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลก กลุ่มเกษตรพัฒนาและบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัด ผู้ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนารถเกี่ยวข้าวอันดับหนึ่งของไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การขึ้นชกของปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา ทางกลุ่มเกษตรพัฒนาขอเป็นแรงใจให้กับปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ขอบคุณครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดด้วยการก้าวขึ้นเขย่าบัลลังก์โลกรุ่นและสถาบันนี้ การชกครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา ต้องรักษาเข็มขัดแชมป์แพนแปซิฟิก เส้นนี้ให้ได้ก่อน แล้วไต่เต้าเข้าสู่อันดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีโอกาสเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก สวัสดีครับผมปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนาปีนี้เป็นไฟที่ผมป้องกันแชมป์ครั้งแรก เป็นการแข่งอันดับโลกของผมที่สูงขึ้น ผมมั่นใจจะทำให้เต็มที่จะทำให้ดีที่สุด ผมขอขอบคุณพี่น้อง ชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจผมของครับผม ในวันนี้ปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา ได้รับการบรรจุอยู่ในรองแชมป์โลกอันดับ 15 รุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF สำหรับการชกในวันนี้จะเป็นการชกไต่บัลไดงโลกครั้งสำคัญ ของปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา เป็นการชกป้องกันแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรกพบกับลูเบนมานาคาเน่ผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซีย ซึ่งปฐมสิทธิ์เป็นนักชกในโครงการ หนึ่งสมองสองกำปั้นพวกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริง ในการสนับสนุนของพลตำรวจโทกีรินอินแก้ว ขอกำลังใจจากแฟนมวยทั้งประเทศให้กับปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนาด้วยครับ ขอบคุณครับ ขอแรงใจจากแฟนมวยช่วยกันเชียร์ ช่วยกันลุ้นให้ปฐมสิทธิ์เกษตรพัฒนา ได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกกับโมโนเวนตี่นายศึกดวลกำปั้นไต่บัลลังก์โลก